สวัสดีค่ะ การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่จำเป็นต้องมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้านนะคะเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการผลิตและพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกมาอย่างมากมายก็ตาม เพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ แต่กลับพบว่า โปรแกรมพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่มีความต้องการอย่างสูงในองค์กรธุรกิจ เป็นเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถรองรับในการจัดการข้อมูล และบริหารข้อมูลในองค์กรธุรกิจได้เป็นอย่างดีค่ะ ในรายวิชาบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ Excel ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์กรธุรกิจได้ โดยจะเริ่มตั้งแต่การตัดแต่งเซลล์ข้อมูล การกำหนดรูปแบบข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก รวมไปถึงการสร้างและการปรับแต่งกราฟประเภทต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน สามารถใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันธุรกิจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะแนะนำให้ผู้เรียนได้สามารถดูการสรุปข้อมูลในรูปแบบของ Pivot Table ตลอดจนการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลด้วยเทนไลน์รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ Excel ในงานด้านบัญชีหรือการเงิน ซึ่งจะทำให้สามารถคำนวณราคา และค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรได้ด้วยค่ะ ถ้าสนใจอย่าลืมมาสมัครเรียนในรายวิชานี้กันเยอะๆนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ หวังว่าเราจะเจอกันในรายวิชานะคะ